เลยครับวันนี้กลับสวัสดีสำหรับทีมงนของดรจรูนและวันนี้มาร่วมสายกันนะครับผมนะกลับสวัสดีด้วย I'm

ไปช่ญลุงโหโหกันหนแล้วลุงลุงชายลุงชายแม่ลุงโหแม่ลุงเชยมาเองก็ไม่ใช่ลุงโหนะลุงเชยมาเองนะครับผมเอออเฮอาพวกเราด้วยกันตา Thank you. Thank you. Sometimes I'm ready to make a call. I don't know.